ปืนยังไงก็ไม่ได้แน่นอน ก็คือไม่มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะ หลังจากที่ดูนั้นเสร็จแล้วทีนี้เราเดินไปต่อได้เลย เดินต่อได้เลยก็คือเราจะเดินเข้าไปข้างในก็คือจะไปเจอจุด security check ใช่ไหมคะ security check เขาตรวจอะไรบ้างคะอาจารย์คะนดับแรกเราก็ต้องเตรียมเหมือนเดิมก็คือพาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชน แล้วก็ต้องมี boarding pass ติดตัวเข้าไป ก็คือจุดนี้ถ้าเกิดว่าเป็นญาติหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มาส่งลูกอะไรอย่างนี้หรือว่าญาติ ก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วเพราะว่าจุดนี้จะต้องมีบอดดิ้งพาร์ทถูกไหมคะคะเพราะในบอดดิ้งพาร์ทมันก็ต้องมีชื่อเรา แล้วซึ่งมันก็จะต้องตรงกับบัตรประชาชนกับพาสปอร์ตถ้าเกิดว่าคุณไม่ตรงคุณก็จะไม่ได้เข้าไปข้างในถูกไหมคะคะแล้วจุดนั้นเขาก็จะตรวจร่างกายเราก็คือเข้าเครื่องกับเข้าเครื่องสแกนใช่ไหมคะก็คือตรวจดูว่าเรามีอาวุธอะไรไหมมีสิ่งของที่เข้าไปในสนามบินแล้วมันผิดไหมใช่ไหมคะพวกมีดพวกอะไรเราไปถึงปุ๊บเราก็ต้องปลด ทุกสิ่งอย่างที่เป็นโลหะออกคือถอดเสื้อผ้าเลยเหรอคะไม่ใช่อาจารย์ แค่เข็มขัดก็พอ แค่เข็มขัดรองเท้า บางครั้งเขาอาจจะแบบว่าเห็นรองเท้าที่แบบคุณเป็นรองเท้าเหล็กอย่างเงี้ยเขาก็จะให้คุณถอด แต่ถ้าคุณใส่รองเท้าแบบธรรมดาทั่วไปปกติอาจจะนาฬิกา นาฬิกาเหล็กอย่างนี้ต้องถอดต้องถอดไหมคะถอดอ๋อก็คือถอดออก เพราะว่าอย่างนี้มันจะเขาก็ต้องตรวจเช็คดู เผื่อว่าอาจารย์มีอะไรซ่อนอยู่พอหลังจากเราตรวจเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็ เดินช็อปได้แล้วค่ะ อันนี้ โอ้โห เป็นอะไรที่รอคอยมากเลยค่ะสำหรับทุกคนเลยนะคะ ก็คือหลังจากที่ตรวจทุกอย่างเสร็จแล้วนี่แหละค่ะ ถึงคิวเราแล้วล่ะค่ะ ได้ปลดปล่อย ได้ช็อปแล้วค่ะ หลังจากช้อปปิ้งเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องเดินไปไปก่อนขึ้นเครื่องเราต้องไปตรงเกตเกตแล้วเกตนี้ก็คือดูในบอร์ดดิ้งพาสใช่ไหมคะว่าเราอยู่เกตไหนอะไรยังไงใช่มันจะบอกอยู่ว่าเกตเท่าไหร่เกตถ้าเป็นดอนเมืองอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเกต35เกต30อันนี้ก็คือในสนามกรณีสนามบินดอนเมืองนะคะก็คุณก็ต้องเดินก็ต้องดูป้ายว่าโอเค เกตนี้อยู่ทางซ้ายหรือทางขวา เพราะว่า คุณพอสแกนเสร็จปุ๊บคุณก็จะงงแล้วว่า เออมันอยู่ตรงไหนเกตนี้ก็คือมีหมายเลขบอกชัดเจนใช่ไหมคะในป้ายแล้วก็ถัดไปนะคะ พอถึงเกตแล้ว อันดับแรกรีบเข้าห้องน้ำก่อนเลยค่ะ เพราะว่าเวลาคุณขึ้นไปบนเครื่องบินแล้วบางคนก็ใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินไม่เป็นโอ้ใช่ไหมมันใช้ยากมากไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วไม่ได้ยากแต่ด้วยความกลัวของคนถูกไหมคะเราแบบครั้งแรกเราก็ไม่กล้าอาจจะคือทำธุรสก็เวลาแบบ สแกนจากจุด Security Check แล้วก็อย่าพะวงแต่แบบเรื่องช้อปปิ้งนะคะ ก็คือให้จัดการตัวเองให้เรียบร้อย เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย เพื่อรอขึ้นเครื่องบินนะคะ เวลาเรานั่งบนเครื่องเราจะได้แบบถ้าไฟไม่นานมากเงี้ยค่ะ เราก็จะได้ไม่ต้องแบบ ไปใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็น ที่แบบว่าหนักแล้วจริงๆอ่ะใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรค่ะ ก็คือสามารถถามพนักงานบนเครื่องบินได้ค่ะค่ะก็คือแอร์โฮสเตสนั่นเองนะคะ บางท่านอาจจะตกใจตื่นตระหนกที่แบบว่าจะกดชักโครกของเครื่องบินยังไงเนาะเสียงมันก็คงดัง เพราะว่ามันมีการสูบด้วยแรงอัด น้ำมันมาน้ำจะใช้น้อยนะคะ เพราะว่าเขาจะลดในปริมาณในการขนน้ำไป มันมีผลกับการเช็คเวท บาลานซ์ของเครื่องบินอีกนะคะ